ศึกษาที่เสริมสร้างเกิดคุณปัญญา ความก้าวหน้าแห่งชีวิตเรา วันนี้กลับมาเยือนคิดถึงเพื่อนเก่าๆครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเรา พระคุณแล chua chín Khiếu trồng cua วบานสวัยปทุมวิไลงามเด่น เคยได้เรียนแต่เท้าุ่งเย็น เคยวิ่งเล่นด้วยกันนานมา đến chiều trùng thu